สูตรสิบสามสิบเหมือนเดิมเมื่อวานนี่แตก โอ้โหจังหนับจัดเลยเกมมัวเมื่อวานนะ มาดูว่าวันนี้เกมหนูของเราจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามในใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะอย่าน้อยหน้าเด้ออย่าน้อยหน้าเกมวัวเด้อไอวัวทำมาอย่างดี นี่ไงมาถึงก็ตัวแพงแตกบริวารมาถึงก็ตัวแพงแตกบริวารรางวัลก็อย่างก็ตกไป 200บาทชวนจัดไปถือวมาดีถือวมาดีอยู่ เอ้ยทำไมเล่นไปเอ้ย ตัวแพงมาติดต่อกันเลยนะครับนะ200 บาท 2 ดอกติดกันเลยว่ะเช็ดเคเอาเรื่องว่ะ ผมว่าน่าจะส่งมาดีอยู่มั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะเพ่อนะ ลองดูกันไปก่อนนะครับผม มันน่าจะแตกแนวตั้งได้เนาะเพื่อนะ มันแต่แนวตั้งไม่ได้เลยเกมพวกนี้ แม่งมีแต่แนวนอนกันแนวเฉียง ไป เบ็ดยี่กันต่อเลยครับผมไม่รอช้าไม่รีรอนะ เบ็ดสิบยังไม่เท่าไหร่เบ็ดสิบยังไม่เท่าไหร่ถือว่าเปิดสักราดไปก่อน ถือว่าเปิดสักราดไปก่อนนะครับผม เนี่ยแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเน็ตกูเอาอีกแล้ว โอ้โหไม่ไม่ได้ดังใจเลยขัดหูขัดตาจริงนะเว้ยนะ ดูดิ ผมเห็นแนวตั้งไม่ได้ได้หลายเราละ แต่ม่แตกแนวตั้งไม่ได้โหเสียดายจัง ทำไมวะทำไมมันแตกแนวตั้งไม่ได้แม่ผมไม่เข้าใจวะเอาหน่อยเอ้ยมันเริ่มอันนี้ไงแล้ววายมางี้สวยอยู่ โหแต่แต่โคตรเบาเลยแม่งมีถั่วอย่างเดียว มีแต่ถั่วแม่งแต่เบาจ้า ดีๆ หน่อยเพื่อนดีๆ หน่อยมันจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาเกินไปแล้วโหลฟีจงฟีเจอร์ก็ไม่มาเลยฟีจงฟีเจอร์ก็ไม่เข้าให้กูเลย เช็ดโคกอะไรวะเนี่ยไอหนูไอหนูเริ่มไม่กินตุตุแล้วนะเมื่อนะผมรู้สึกว่าไม่กินตุตุแต่ไอหนูละนี่ไงต้องให้บนต้องให้บนแตกไปก้อนอย่างก็ตัวไปสี่ร้อยบาทนะดอกนี้จัดไปเป็นสามสิบกันต่อเลยครับผมไม่รอช้าจัดไปครับผมเมื่อวานเกมวัวของเราก็แตกตอนเป็นสามสิบนี่แหละนะเมื่อนะ มาดูว่าเป็นซัมซิของไอ้หนูจะเป็นยังไง แต่ยังไม่เห็นฟีเจอร์แบบไม่เห็นวิแววฟีเจอร์อย่างเนี้ยคือมันจะไม่มาจริงหรอทำจริง คือ กูขอสักดอกหนึ่งก็ยังดีเว้ย เฮ้ยยิงก็เงียบยิงก็เหงาเกินไปสามสปินกันต่อ ผมสูตรเราตามสูตรเรานะ เราอย่าละเลยสูตรเราผมเชื่อมันต้องมาไว้ผมเชื่อ ต้องใจเย็นๆนะเมื่อนะ ใจรมๆไม่ต้องรีไม่ต้องรอนะครับผมถ้าใครอยากตามผมมาเล่นนะเมื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปัมหมุดได้เลยนะครับ ผมมีโปรลาไว้ตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะขอย้ำว่าเมนที่ปัมหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับระวังโดนโกงกันด้วยนะเพื่อนโอ้โหแต่ตอนนี้ไอ้หนูอ่ะมันจะเล่นกูแล้วไอ้หนูอ่ะอะไรวะนี่เอ้ย เกินมันเงียบมันเหงาเกินเพื่อน โอ้โห โอ้โห แต่เราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเพื่อน อย่าไปหยอง หมุนมือดูแล้วกันผมว่าสู้เบน40 ไม่ไหว เราหมุนมือเล่นๆดูก่อนนะดอกนี้น่าจะได้อยู่ ดอกนี้น่าจะได้อยู่เมกาไป1,200 บาทเจ็ดคีนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว โอ้โหดอกนี้ได้อยู่นะ เป็น 40 ไหนลองลองดูสักหน่อยแล้วกันมา ลองดูสักหน่อยแล้วกันเป็น 40 เนี่ย ไม่เสียหลายไม่เสียหลายเว้ย แต่น้อยก็ได้ทุนมาอยู่นะครับนะเฮ้ยฟีเจอร์หรือเปล่านี่ไงฟีเจอร์มันเพิ่งจะมา โอ้โห กูมุนมาตั้งนานมึงเพิ่งจะเข้าให้หัว กูถามจริง กูมุนมาตั้งนาน โอ้โห เพิ่งจะมาเข้า แต่เข้าตอนเบสส่สิบเป็นดีนะ เม่นะถ้าแตก ถ้าแตกแบบเต็มกราฟนี่บอกเลยว่าจังนับแน่นอน ขอไม่เอาส้มไม่เอาถั่ว ไม่เอาส้มกับถั่วไม่เอาเออขอแบบตัวแพงๆสีแดงๆอะไรเงี้ยเออหรือว่ามาอย่างนี้น่ะแตกเลยไอเช็ดคก กูบอกไม่เอาส้มกับถั่วมึงมาทำไมเนี่ยโห เสียจัดเลย เสียจัดเลย ส้มทำเสียหมดเลยนะครับเพื่อนอะเสียจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลองกันดูอีกสักตั้งหนึ่งมาขออีกดอกหนึ่งพอเลยมา ขออีกดอกหนึ่งพอ หนูจะทำให้เราผิดหวังหนู เองมาดีอยู่นะตัวใหญ่ตัวแพงแตกดีอยู่นะทำไปเล่นใหม่ ตัวใหญ่ตัวแพงกินนี่มันแตกหลายรอบอยู่นะ นี่ไงได้อยู่นี่ดอกนี้ไปอีก 800เช็ดเคพอแล้วมั้งพอแล้วดีไหมเนี่ยผมว่าพอแล้วดีกว่าเลยครับเพื่อนนะ โอเคมันขอพักเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ ผมได้กำไรมาประมาณ 800 บาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าเมื่อถ้าใครชอบวิดีอนี้ก็ไลค์ก็แชร์หรือตามแรงใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะและถ้าใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ผมดอกไปได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ